ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนน้ำยาทำความสะอาดคอยเย็นเครื่องปรับอากาศสูตร นาโนอีเมลชั่น อากาศร้อนๆนี่ไม่อยากอยู่ห่างจากแอร์กันเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าการเปิดแอร์แต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับเป็นการดูดเอาฝุ่นและเชื้อโรคไปสะสมเอาไว้ในเครื่องนะครับ ยิ่งเปิดบ่อย เปิดนาน แอร์ก็ยิ่งสกปรก แถมยังต้องทำงานหนักขึ้นอีกด้วย ตอนนี้เรามีนวัตกรรมทำความสะอาดคอยเย็นแอร์ ที่ใช้งานสะดวกมาช่วยกำจัดสิ่งสกปรก ลดเชื้อโรค แล้วนะครับสวทช ร่วมกับบริษัทแพ็คคอร์ปอเรชันประเทศไทยจำกัด วิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาดคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สามารถชำระล้างสิ่งสกปรก รวมทั้งคราบไขมัน ด้วยเทคนิคนาโนอีเมลชันทำให้เกิดความคงตัว ไม่ตกตะกอนอุดตันหัวฉีด โดยสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ ไม่กัดกร่อน หรือทำลายแผงคอยเย็น และอุปกรณ์ปรับอากาศภายในเครื่อง อีกทั้ง ยังไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้ และไม่ปลดปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ภายในประเทศ ช่วยลดต้นทุน การนำเข้าวัตถุดิบ และมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับยตอนวิจัยและพัฒนาโดย นาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000